สวัสดีค่ะ ในวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาดูการย้ายไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรากับระบบทารากันค่ะ วิดีโอนี้นะคะ จะเป็นวิธีการสำหรับระบบปฏิบัติการ macOS หรือระบบปฏิบัติการ Linux ค่ะ ซึ่งทั้งสองระบบปฏิบัติการจะใช้วิธีการเดียวกัน ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้เราจะใช้หน้าต่างเทอร์มินอล2หน้าต่างค่ะ หน้าต่างด้านบนที่เป็นสีเทาจะเป็นหน้าต่างในส่วนของ local pc นะคะ ส่วนหน้าต่างด้านล่างที่เป็นสีดำจะเป็นส่วนของระบบทาราค่ะคำสั่งที่ใช้ในการย้ายไฟล์ระหว่างเครื่อง 2 เครื่อง ผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบเน็ตเวิร์กนะคะจะเป็นคำสั่ง SCP ค่ะ รูปแบบคำสั่งจะเป็น SCP ตามด้วยออปชันนะคะ จากนั้นจะเป็นไฟล์ที่เราต้องการจะย้ายแล้วก็วาร์กตามด้วยจุดมุ่งหมายที่เราต้องการจะคัดลอกไปค่ะ สำหรับในวิดีโอนี้นะคะ เราจะแสดงตัวอย่างวิธีการย้ายไฟล์ ระหว่างเครื่อง local PC หรือเครื่องของเรากับระบบทาราทั้งหมด 4 ตัวอย่างใหญ่ ๆ ด้วยกันค่ะ โดยที่ 2 ตัวอย่างแรกนะคะ จะเป็นวิธีการย้ายไฟล์อันนึงคือจากเครื่องของเราไปยังระบบทารา ส่วนอีกอันก็จะเป็นจากระบบทารามายังเครื่องของเราค่ะ 2 ตัวอย่างหลังนะคะ จะเป็นการคัดลอก directory หรือ folder ค่ะ จากเครื่องของเรามายังระบบทารา แล้วก็จากระบบทาลามายังเครื่องของเรานะคะ มาเริ่มที่ตัวอย่างแรกกันเลยนะคะ เราจะใช้คำสั่ง cd เข้าไปใน my document slash my local working นะคะ จากนั้นใช้คำสั่ง ll จะพบว่ามีไฟล์ hello local text อยู่นะคะ ในส่วนของหน้าต่างของระบบทารานะคะ หน้าต่างสีดำด้านล่าง เราจะทำการเข้าสู่ระบบทาราค่ะ จากนั้นเมื่อเข้าระบบเสร็จสิ้นแล้วนะคะ เราจะอยู่ใน user home ของเราค่ะ ใช้คำสั่ง ll ดูนะคะ เพื่อตรวจสอบว่าเรามีไฟล์อะไรบ้างอยู่ใน user home ของเรา ในที่นี้นะคะ จะมี directory tutorial กับ directory user training อยู่นะคะ จากนั้นกลับไปที่หน้าต่างสีเทาด้านบนนะคะ ซึ่งเป็นหน้าต่างของ local pc ของเรา ในตัวอย่างนี้นะคะ เราจะทำการคัดลอกไฟล์ hello local text ไปไว้บนระบบ t a ร a ใน user home ของเรานะคะ คำสั่งที่ใช้ก็จะเป็น scp ตามด้วยไฟล์ hello local.txt e จากนั้นคือ user ของเราบนระบบ Tara assign address ของระบบ Tara เครื่องหมายโคลอนแล้วก็เครื่องหมายทิวเดอร์ค่ะ หรือตัวเครื่องหมายขึ้นนะคะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทน user home ของ user ค่ะ กด enter และระบุรหัสผ่านของระบบ Tara นะคะ จากนั้นนะคะ กลับมาที่หน้าจอสีดำด้านล่าง ใช้คำสั่ง ll ดู จะพบไฟล์ hello.tex ที่เราได้ทำการคัดลอกมาค่ะสำหรับตัวอย่างถัดไปนะคะ เราจะเข้าไปใน directory user training slash hpc101 tara hpc101 slash file transfer ค่ะ จากนั้นใช้คำสั่ง ll นะคะ จะเห็นว่าใน directory นี้มีโฟลเดอร์ชื่อ the on tara อยู่ค่ะ ใช้คำสั่ง cd เข้าไปในโฟลเดอร์ the on tara นะคะ ใช้คำสั่ง ll ค่ะ จะพบไฟล์ hello from tara t e t อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะคะ ที่หน้าจอสีเทาด้านบนนะคะ เราสามารถคัดลอกไฟล์โดยใช้คำสั่ง scp ค่ะ จากนั้นตามด้วย hpc tara user 2 assign tara nada or th นะคะ เครื่องหมายโคลอน จากนั้นเราจะทำการคัดลอกผ่าที่ได้จากคำสั่ง pwd บนหน้าจอของระบบ tara นะคะ ไปวางหลังเครื่องหมายโคลอน จากนั้น copy ชื่อไฟล์จากระบบ tara เช่นเดียวกันค่ะ ไปวางต่อกันนะคะ เราจะได้ผ่าของไฟล์บนระบบ tara นะคะ วักและตามด้วยเครื่องหมายจุดค่ะ ซึ่งเครื่องหมายจุดในที่นี้นะคะ หมายความว่าเราต้องการที่จะ Copy ไฟล์มาไว้ใน Directory นี้ค่ะ หรือที่อยู่ปัจจุบันของเรานะคะ จากนั้น Enter และใส่รหัสผ่านของระบบทาราค่ะ LL เพื่อตรวจสอบค่ะ จะพบไฟล์ hello from tara t e x เพิ่มขึ้นมานะคะ นอกจากนี้นะคะ เรายังสามารถทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ขณะทำการคัดลอกไฟล์ได้ด้วยเช่นกันค่ะ อย่างในตัวอย่างนะคะทำการกดลูกศรขึ้นเพื่อทำการทวนคำสั่งเดิมนะคะ เราจะเปลี่ยนจากเครื่องหมายดอทค่ะ เป็นชื่อไฟล์ที่เราต้องการนะคะ เช่นในตัวอย่างจะเปลี่ยนจากเครื่องหมายจุดเป็น hello.text นะคะ จากนั้นลองใช้คำสั่ง ll ดูจะพบไฟล์ hello.text เพิ่มขึ้นมาค่ะ ใช้คำสั่ง diff เพื่อดูความแตกต่างระหว่างไฟล์ hello.text และไฟล์ hello form tara นะคะ จะพบว่าไม่มีความแตกต่างกันค่ะ เนื่องจากทั้งสองไฟล์นี้คัดลอกมาจากไฟล์ตัวเดียวกันนะคะ ในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นตัวอย่างการคัดลอก directory ค่ะ อันดับแรกเลยนะคะ ขอถอยกลับมาโฟลเดอร์หนึ่งก่อนนะคะ โดยการใช้คำสั่ง cd จุดๆ ค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะ เราจะทำการคัดลอก my local working directory ค่ะ ไปไว้บนระบบทารานะคะคำสั่งที่ใช้นะคะจะเป็น s c p r ื่อเป็นการระบุว่าเราต้องการคัดลอก directory นะคะ จากนั้นตามด้วยชื่อ directory ของเราค่ะ ซึ่งก็คือ my local working นะคะ จากนั้นจะเป็น address ของระบบทาราค่ะ ซึ่งเหมือนเดิมนะคะ หลังเครื่องหมายโคลอนก็จะเป็น path ที่เราต้องการจะ copy ไปค่ะ ในที่นี้นะคะเราจะ copy ไปที่ user home ของเรา แล้วก็เข้าไปใน user training hpc 101 tara hpc 101แล้วก็ไฟล์ transfer ค่ะ ซึ่งเราสามารถทำการคัดลอกผ่านนี้ได้จากหน้าจอของระบบทาราด้านล่างเลยนะคะ กลับมาที่หน้าจอของระบบทาราด้านล่างนะคะ ใช้คำสั่ง ll เพื่อตรวจสอบดูค่ะ จะพบ directory ชื่อ my local working ปรากฏขึ้นมาค่ะ ทำการ cd เข้าไปในโฟลเดอร์ my local working นะคะ จากนั้น ll ดู จะพบชื่อไฟล์ทั้งหมดปรากฏขึ้นมาค่ะ ซึ่งจะตรงกับบนหน้าจอด้านบนนะคะ ในตัวอย่างถัดไปนะคะ จะเป็นการคัดลอก directory จากระบบทารา มายังเครื่อง local pc ของเราค่ะ บนหน้าจอของระบบทารานะคะ จะใช้คำสั่ง cd จุดๆเพื่อย้อนกลับมา 1 directory ค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะ เราจะคัดลอกโฟลเดอร์ที่ชื่อ the on tara ไปไว้ยังคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ ทำการ cd เข้าไปในโฟลเดอร์ the on tara นะคะ จากนั้นใช้คำสั่ง pwd ค่ะ ต่อมากลับไปที่หน้าจอสีเทาด้านบนนะคะ ใช้คำสั่ง scp-r เนื่องจากเป็นการ copy directory นะคะ เหมือนตัวอย่างก่อนหน้านี้ ตามด้วย hpc user 2 assign tara nada or th นะคะโคลอนจากนั้นนะคะ copy ค่าที่ได้จากคำสั่ง pwd บนระบบ tara มาวางไว้ค่ะ เว้นวรรคแล้วตามด้วยเครื่องหมายจุดนะคะ เพราะว่าเราจะ Copy มาไว้ในโฟลเดอร์นี้เลย ตัวอย่างถัดมาจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะคะ กดลูกศรขึ้นเพื่อทำการทวนคำสั่งด้านบนค่ะ ในที่นี้นะคะเราจะเปลี่ยนจากการคัดลอกมายังโฟลเดอร์ ปัจจุบัน เป็นคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้าและเข้าไปใน My Local Working ค่ะ อย่างที่เห็นบนหน้าจอนะคะ เราสามารถระบุผ่านไปยัง my local working ได้เลยค่ะ โดยใช้คำสั่งจุดจุด slash my local working นะคะ เมื่อทำการคัดลอกเสร็จแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบได้โดยใช้คำสั่ง cd จุดจุด slash my local working และใช้คำสั่ง ll ดูค่ะ